สำหรับประโยค女士您好我有一个问题แปลว่า คุณผู้หญิง สวัสดี ขอถามคำถามหนึ่งคำถาม คำว่า女士แปลว่าคุณผู้หญิง คำว่า您好แปลว่าสวัสดี คำว่า我แปลว่าฉัน คำว่า有แปลว่ามี คำว่า一个 เป็นลักษณะนามในที่นี้คือหนึ่งคำถามสำหรับประโยค请问吧女士我听着呢แปลว่าเชิญถามได้เลยค่ะ คุณผู้หญิง ฉันกำลังฟังอยู่ คำว่า请问吧แปลว่าเชิญถามได้เลย คำว่า女士แปลว่าคุณผู้หญิง คำว่า我แปลว่าฉัน คำว่าทิ้งแปลว่าฟัง คำว่าเจแปลว่ากำลัง คำว่า เนอะเป็นคำเสริมแสดงอารมณ์ในที่นี้คือคำว่านะ